็คือแล้วอะไรคือภาครัฐในอนาคตที่มันจะเป็นภายใต้ หลักสูตรปยปเนี่ยเราคุยกันในสองประเด็น เราคุยกันในเรื่องของไอการเป็น วูเก้าเวิร์ก็คือ โลกในอนาคตเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงความซับซ้อนความคลุมเครือมาก เราเอาเดฟโนเดน ที่เขาทำคนนฟินเฟรมเวิร์กเนี่ยมันจับว่าสถานการณ์ของการบริหารจัดการภาครัฐภาคในในข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ง่ายๆ แบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอีกแล้ว หรือว่ามีเหตุแล้วก็มีผล มีมาตรฐานไม้บรรทัดเดียวมาทำได้ แต่สถานสถานการณ์ต่างๆ ที่รัฐจะต้องเผชิญหน้าหรือว่าภาคส่วนต่างๆไปจนถึงโกลาหลมากยิ่งขึ้นเราคุยกันในหลักสูตรปยป ของปี 65 ที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันมีสำหรับบริบทประเทศไทยเนี่ย มันมีมิติของความคลุมเครือของความสับสนซับซ้อนนะฮะของของบริบทประเทศ อย่างน้อยห้ามิติ ที่ที่เรามานั่งเราดมความเห็นกันเนี่ยมิติแรกที่เราที่เราเห็นว่าประเทศไทยในสาม ถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปัญหาจะมีมิติของ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง economic employment หรือว่าเศรษฐกิจกับการจ้างงานเนี่ยเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นมันก็จะมีมิติของเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยและความขัดแย้งทางสังคม ที่เราพูดกันตลอดเวลาว่าเราต้องการเราเรื่องนี้เราต้องการ conflict resolution ที่เหมาะสมมันมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างคลุมเครือและซับซ้อนขึ้นอีกสามปีข้างหน้า มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามา ของดิจิทัลเทคโนโลยีกับงานและชีวิตนะและก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ย อนาคตของประเทศไทยเนี่ย ก็คือสิ่งที่เราคุยกันก็คือเราจะมีปัญหาเรื่องการขาดความเชื่อมั่น และไว้วางใจต่อการทำงานภาครัฐสิ่งที่เราพูดในโดยบทตรงนี้เนี่ย มันจะมีอิมพิเคชันหรือว่ามีนัยยะว่า เราต้องการชุดความคิดใหม่ หรือว่า ชุดความคิดใหม่ตรงนี้เนี่ย เพื่อที่จะเอาไปผลักดันในเรื่องของสองสองประเด็นของการบริหารจัดการภาครัฐก็คือหนึ่งตัวระบบการบริหารจัดการภาครัฐเองของคนทำงานในภาครัฐสิ่งนี้ที่เราคุยกันอยู่ในปยปของปี 65เนี่ย มันนำไปสู่การประชุมสัมมนาวันนี้ฮะที่ที่เราได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนความเห็น หรือว่ามาพูดคุยกับเราผมให้ดูอีกเฟรมเวิร์กหนึ่งนะก็พูดถึงเราเฟรมเวิร์กนี้มันจะพูดถึงการเปลี่ยนพาราดามของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งในทางสากลเนี่ยมันมีพาราดามชิฟนะจากตั้งแต่ยุคดั้งเดิมที่ในแง่ของการการบริหารจัดการ ในแง่ของเซอร์วิสของภาครัฐรูปแบบของภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปนะจากตั้งแต่ยุคที่มันเป็นยุคการบริหารจัดการแบบโบราณ ที่เราภาครัฐทำแค่บริการพื้นฐานนะในลักษณะ command and control เนี่ยมาสู่ยุค 1960 ที่การบริหารจัดการเนี่ยเริ่มเข้าสู่เป็นเราเราเรียกว่าเป็น traditional Public Administration นะที่เราเริ่มมีมิติของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านรับการระบบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามา สู่การยุคลุกยุคของ New Public Management ที่เริ่มจะมีลักษณะของการ contract out นะฮะการทำ contract provision อะไรทั้งหลายทั้งปวงบทบาทของภาครัฐจะเปลี่ยนจากที่จะทำเอง ขับเคลื่อนเองเนี่ยมาเป็น steering มาเป็น steer หรือ หรือ ใช้กลไกในการตลาดในการแข่งขันเนี่ยมาทำมาสู่ยุคของ 2000เนี่ยเราพูดถึง New Public Governance หรือว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี New Governance สร้างการมีส่วนร่วมสร้างลักษณะการบริการก็เป็นลักษณะเป็น co-produce นะฮะบทบาทของรัฐเปลี่ยนไปเป็น facilitate จนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ smart sustainable governance ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เป็นเรื่องของ customize เป็นเรื่องของการนำคอนเซปต์ของ design thinking มาเข้าในการการออกแบบนวัตกรรมนะฮะการบริหารจัดการภาครัฐแล้วก็พูดถึง sustainability ประเด็นปัญหาก็คือ ในทางสากลเนี่ยเรามี paradigm shift ของการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยมาสู่ยุคของ smart governance และก็ sustainable governance แล้วเนี่ย mindset ของคนทำงานในภาครัฐเนี่ยที่มีอยู่ยังใช้ได้กับบริบทหรือว่าเทรนด์ของการบริหารจัดการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปไหมเรายังพูดถึงการทำเรายังคิดกันอยู่ถึงการแยกส่วนแยกอาณาจักรกันทำเรายังคิดอยู่ถึงว่าการมีไม้บรรทัดเดียวในการ ทำโพลิสีมีมาตรฐานเดียว เรากำลังคิดหรือว่ามีชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสั่งการยึดกฎระเบียบบริหารงานตามเวลบริการตามเวลาราชการ เช้าชานเย็นชาม แล้วก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า ผมผมใช้คำว่าแบมิ m ิมัมแล้วก็ใช้คำว่ายึดประเด็นของ seniority ยึดอาวุโสเดินตามผู้ใหญ่ ถามว่าชุดความคิดหรือ mindset ตรงนี้เนี่ย มันมาหรือว่ามันสามารถ ขับเคลื่อนนะฮะ future government ภายใต้บริบทของ sustainability sustainability development หรือว่า smart governance ได้หรือไม่อย่างไร ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราจะเชิญผมผมต้องใช้คำว่าเหมือนกับจับปู阿拉斯ก้าใส่กระด้งแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นความยากเข็นของของทาง IGP หรือสถาบันมากที่จะต้องที่ที่กว่าจะได้มา ทุกคนอยากจะคุยกับเราฮะทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในการในการถกถแถลง แต่ว่าเวลาจัดตรงไม่ได้เลย ในสองท่านแรกเนี่ยท่านท่านกรุณานะฮะให้เกียรติเนี่ยคือให้เราไปบันทึกเทปท่านอยากมาด้วยตัวเองนะ ในแง่ของหัวข้อแรกเนี่ยที่เราจะพูดกันใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งจากนี้เนี่ยก็คือพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจสังคมประเทศไทยในอนาคต กับความเชื่อมั่นและการไว้วางใจในการบริหารจัดการภาครัฐเราได้เกียรติรับเกียรติจากดรกอบศักดิ์ภูรกูล ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะแล้วก็ท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วท่านท่านยังช่วย ขับเคลื่อนภาครัฐอยู่ในทุกมิตินะ เช่นเดียวกันกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยฮะท่านท่านได้ แทนข้าราชการรุ่นเก่า เราจะใช้เวลากับท่านสองท่านตรงนี้จนถึง 10บโมงครึ่ง แล้วเสร็จแล้วเราจะต่อด้วยท่านธนวัฒน์สุธรรมพันธ์ครับ ท่านเป็นปัจจุบันเนี่ยท่านเป็น general manager ท่านเป็น managing manager นะฮะ managing director ของ Microsoft ประเทศไทย ท่านจะมาด้วยตัวเองนะฮะ ท่านท่านจะมาพูดพูดคุยกับเราตั้งแต่ 10บโมงครึ่ง ไปจนถึงประมาณ 11บเอโมงสินาที ประเด็นที่จะท่านคุยเนี่ยก็คือ เรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีอิทธิพลของของดิจิทัลเทคโนโลยีนะทั้งในงานด้านบวกและด้านลบนะที่มีที่มีผลกระทบที่มีเอฟเฟกแล้วก็อิมพิเคชันกับคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของเรานะจากจากนั้นเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เราจะมานั่งคุยกัน ถามว่าจะคุยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเชิญประเด็นแต่ผมไล่ไล่ตารางไปให้เห็นก่อนว่า จากนั้นเราพักทานกลางวันนะฮะ แล้วบ่ายโมงตรงผมขออนุญาตว่าเป็นบ่ายโมงตรงเพราะว่าท่านท่านวิทยากรท่านต่อไปเนี่ยท่านจะออนไลน์จากต่างประเทศนะ ดังนั้นดังนั้นผมผมอยากจะตรงเวลาที่ 13 นาฬิกาตรงเลยนะ ท่านนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะ ผมว่าท่านท่านทำรีเสิร์ชเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเจเนอเรชันแกร เยอะมากนะช่องว่างระหว่างวัย ความขัดแย้งทางสังคมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ implication ในเรื่องของ conflict resolution นะฮะดรสันติทานเสถียรไทยนะฮะท่านท่านตอนนี้ท่านอยู่บริษัท C Limit นะฮะเป็นเป็นกรุ๊ป chief economist แล้วก็ประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยผมว่ามันจะมี implication ไม่เพียงแต่ ในเชิงของสังคมอย่างเดียว แต่ผมมองว่าแต่แต่ท่านมองว่าการทำการแก้ไขเรื่อง conflict resolution เนี่ยมันจะเป็น economic driver ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้นะหลังจากท่านท่านสันติดรสันติทานแล้วเนี่ยท่านที่จะมาพูดต่อไปนะฮะก็คือท่านท่านจะมาที่นี่ได้รับความกรุณาจากคณะบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนิด้านะฮะอาจารย์แตนนะดรจิรประภาอัครบวรท่าน อาจารย์แตนตอนนี้ทำรีเสิร์ชนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลร่วมกับสสสเกี่ยวกับเรื่อง happiness at work หรือ happy organization เนี่ยการสร้างสุขภาวะของขององค์การและคนกันคนทำงานนะท่าน ท่านจะมาด้วยตัวเองแล้วก็จะมาคุยกับเรานะโดยก่อนที่จะคุยกับอาจารย์แตนเนี่ย เราไปบันทึกเทปกับท่านดออกเตรนายแพทย์สุริยะวงคงคาเทพเนี่ย ท่านจะพูดถึงประเด็นปัญหาว่าตอนนี้ปัญหาของสุขภาพ สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นแล้ว แล้วมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนะฮะตัวโพลิซีอะไรต่าง ๆนานาเราจะจบวันหรือ wrap up ในเซสชันของช่วงบ่าย หรือทั้งทั้งหมดเนี่ย ที่คุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะท่านเป็นคนรุ่นใหม่ ต้องเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของภาครัฐเลยปีล่าสุดเนี่ยคือท่านท่านได้รับการเป็นเป็นเป็นได้รับรางวัลเป็น Banker of the Year ท่านเข้าไป transform position ของธนาคารอมสินใหม่เอาเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้าไปพร้อมกับ reposition ไม่ใช่ reposition ก็คือ position ธนาคารอม สินกลับเข้ามาเป็นตัวตนเดิมนะฮะก็คือให้เป็นธนาคารเพื่อสังคม ท่านจะพูดถึงปัญหาในภาพรวมนะของปัญหาหรือความท้าทายเชิงโครงสร้างของการบริหารประเทศ แล้วก็อิมพิเคชันกับการพัฒนาประเทศกับกับการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่เราจะคุยกันหรือว่าประเด็นที่เราจะรับฟังเนี่ยผมผมขออนุญาต address ลงไปที่น้องๆที่เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนปลเลย ผมผมไม่อยากให้แค่น้องๆ แค่ฟังแล้วก็เพลินแล้วก็ฟังแล้วผ่านไป ผมผมอยากจะให้ในทุกในทุกเซสชันหรือในทุกบรรทัดที่เขาคุยกันเนี่ยนะอยากจะให้มองในแง่ของมุมมองในเชิงโพลิซีนะว่าสิ่งที่เขาพูดหรือว่าที่ท่านวิทยกรท่านผู้ทรงคุณวุฒิพูดเนี่ยอิชชูที่ท่านที่ท่าน address ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมัน lie on assumption อะไร อะไรมันคือสมมุติฐานเชิงนโยบาย แล้วมันมีอิมพิเคชันนะฮะ ภายใต้คอนเท็กซ์หรือชาร์เลนจ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ภาครัฐอย่างไร ผมว่าตรงนี้เนี่ย ถ้าเผื่อน้องถกถแถลงการหรือจับประเด็นตรงนี้ได้เนี่ย ผมว่านำมันจะนำไปสู่เวลาเราเดินเข้าไปบริหารการเปลี่ยนแปลงในส่วนราชการเนี่ย เราจะได้มุมมองในเชิงวิเคราะห์ของ แล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่มุมมองในเชิงวิเคราะห์ผม ผมผมอยากจะให้ผมเชื่อมั่นว่าคุณน้องๆเนี่ยจะได้เห็นนะในเชิงของว่าทิศทางของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือต่างๆ tool set หรือ skill set ต่างๆ ที่จะออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทองสองท่านแรกที่ผมได้ไปได้ฟังจากท่านอยู่แล้วนะแต่สำหรับเพื่อนข้าราชการที่อยู่ในส่วนภูมิส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยผมเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆที่เข้าอบรมปยปในปี65นี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านเนี่ยจะได้ เห็นประเด็นต่างๆ นานาที่เราพูดคุยกันมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยคำถามของผมก็คือเอเมื่อท่านได้ฟังจากผมผมเรียกว่ากูรูแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะจากสองท่านแรกเนี่ยที่ที่ผมไปสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยคำถามผมคือท่านเห็นปัญหาอะไรที่เขายังไม่ได้พูด ท่านเห็นแกลบของการ execute หรือ implement policy ในเรื่องต่างๆ ยังไง ผมผมผมชวนให้ท่านคิดนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ย ก็คือนอกจากสิ่งที่เราทำอยู่เดิมๆแล้วเนี่ย เรามีทางเลือก policy alternatives หรือว่าการนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องต่างๆเนี่ยที่เราถกถแถลงกันในวันนี้เนี่ยอะไรบ้าง ผมผมขออนุญาตตั้งประเด็นตรงนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วก็ ในช่วงแรกผมเราเราเราล่วงเลยเวลามันแล้วเนี่ย ก็ก่อนอื่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมผมขอขออภัยแทนท่านชัดชาติด้วย ท่านชัดชาติท่านอยากจะมาแต่ท่านมาไม่ได้นะในวินาทีสุดท้ายเนี่ยท่านก็กรุณาให้เราสัมภาษณ์นะเราฟังสิ่งที่ท่านชัดชาติจะพูดกับเราฮะเชิญครับ ยับปรับเปลี่ยนปรับรัก็ครับผแล้วเราข้อมูลของผมเป็นว่าได้มาได้สามปีเลยแต่ว่าป่ายที่ที่หลาต้องกังวลเหมือนกันในหลายคนผมคิดว่าเรื่องแรกเลยที่ผมชอบเลยคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพแวดล้อมอันนี้มาแน่นอนครับที่เราพูดกับใครเหนื่อยเช้งใครเหนื่อยเช้งเนี่ยเรารู้ตัวมันเรื่องไกลตัวแต่ปัจจุบันเห็นเรื่องมันมาแล้วเรื่องอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยนะ เอาแค่ประการน้ำฝนนะของปีนี้เนี่ยแม่วัดที่ดินแดงของกรมเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณพันเก้าร้อยมิลลิเมตรแล้วซึ่งเกินค่าเฉลี่ยทั้งปีที่เฉลี่ยมาสามสิปีเกินไปแล้วนะทั้งที่เหลืออีกสามเดือนครับหรือไม่เดือนกันยาเนี่ยของเดือนเนี้ยถึงวันที่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยระกาน้ำฝนมันก็เป็นสองเท่าของปีที่แล้วแล้วแต่ว่าความรุนแรงพวกนี้มันมาอย่างรวดเร็วครับ แล้วก็ถ้าเราไม่คิดถึงมันไโยบางต่างเราคิดว่าเดีมันไม่เกิดหรอกอันเนี้ย มีปัญหาแน่แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่คนของทั้งโลกที่ต้องถามเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึงแล้วมันต้องอยู่ใน่ในสเกลที่แล้วก็ผมว่าหลาย ๆ อย่างที่เราไปมีพันพันภารกิจไว้แบบน่าจะเป็นที่ไปสัญญาเรื่องคอปที่หกเรื่องเนฟิโลอะไรเงี้ย อันนี้ต้องเอาจริงเอาจังแต่ว่าถ้าดูท้าทายอย่างหนึ่งนะคือว่า หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเขาบอกว่าอยากเป็นเนฟิโลอาไรนสามสิบปีเนี่ย แต่ว่าหลายทุกปีเราจะเป็นคาว่าเราจะแบบบาลานซ์กัน มันก็ดูไกลตัวนะคือคนเราเองปีหน้าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลยไม่เป็นธุรกิจหรือเป็นอะไรเงี้ยทั้งที่เราไปเป็นเป้าหมายไกลตัวมากเนี่ยทีมันก็ทำให้เราไม่สามารถไปไปทำปฏิบัติได้เพราะว่าแนวคิดที่ต้องพยายามเป้าหมายให้สั้นลงให้เล็กลงเช่นเขาบอกว่าสามสิบปีเป็นศูนย์แต่ว่าลดเพียสามเปอร์เซ็นต์ได้ไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นสามสิบปีก็จะใกล้เคียง ศูนย์อ่ะแต่เราแซวเป้าหมายให้ให้เล็กขึ้นเนะว่าคำท้าทายคือพูดถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์แต่ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเข้าหมายสามารถทำได้นี่อันนี้คงเป็นเรื่องเรื่องสำคัญเรื่องเรื่องแรกครับท่านครับเรื่องที่สองถ้าเกิดผมพูดผมพูดในบริบทของเบืองไหมแปลว่าเราเป็นผู้บริหารเมืองนะเราคงไม่ได้บวกกับประเทศ ถามว่าอนาคตเมืองแข่งกันที่ไรถามว่ากรุงเทพหรือว่าประเทศไทยถามว่าอนาคต จะแข่งกันที่อะไรบาอกว่าแข่งกันที่ เทคโนโลยีแข่งกันที่เงินลงทุนแข่งกันที่โครงสร้างพื้นฐาน แต่ว่าหลาย ๆ คนพูดแนวคิดของนักวิชาการหลายคนก็ตรงกันนะพวกอนาคตคนจะแข่งกันที่การดึงดูดคนเก่ง หรือว่าคือดึงดูดสร้าง หรือว่าดึงคนเก่งไว้รีเทนคือ attract retain หรือว่า produce t เล e n t ครับ อันนี้คือสิ่งำคัยสุดเลยครับ ในในอนาคตของเมือง หรือว่า ของคนไทยด้วยครับเพราะหมายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ อะไรก็ตามเนี่ย มันต้องการคนเก่ง คนที่มีความสามารถในการทำ creativity ในการสร้าง innovation เทคโนโลยีตัวมันเองเนี่ยทำ innovation ไม่ได้ เทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่าแค่หาคำตอบยังหาไม่ได้เลย เพราะมันต้องมาจากคำถามก่อนเทคโนโลยีเนี่ยตั้งคำถามไม่ได้ นั้นคนที่จะทำเปลี่ยนโลกได้คนที่ตั้งคำถามก็เป็นคนที่เก่งที่ฉลาดคำถามว่าอนาคตเมืองอนาคตประเทศเนี่ย แข่งกันว่าประเทศไหนจะดึงทาเลนต์ดึงคนเก่ง หรือว่าสร้างคนเก่ง หรือว่ายึดเหนี่ยวคนเก่งไว้ได้มากกว่ากันนี่เป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่าถามว่าอะไรคนเก่งจะไปอยู่ที่ไหนส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็น global citizen ถูกไหมเราก็ยังคือคนไม่จำเป็นต้องอยู่ประเทศไหนแล้วทุกคนสามารถรู้ได้หมด แล้วทุกประเทศแข่งกันดึงคนเก่งนะถ้าเราดูเลยโหอังกฤษญี่ปุ่น สิงคโปร์ให้วีซ่าคนเก่งที่เศษเลยครับ ว่าถ้าคุณมีชาเลนจ์คุณมีความสามารถคุณมาประเทศได้เลยครับถ้าคนเก่งเลือกได้ครับแต่คนเก่งจะเลือกไปไหน ผมว่าเชื่อหนึ่งเรื่องคุณภาพชีวิตอ่าถูกไหมนั้ถ้าเราดูอย่างกรุงเทพนะ เรามาอยู่แรงกิ้งสองตัวอย่างก็คือนำเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้าจุดแปดเบอร์หนึ่งเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุด ถ้าเราดูมาสเตอร์คาร์ดทำโพลนะครับคนมาเที่ยวกรุงเทพมากสุดเลยครับยี่สิบถึงสิบล้านคนต่อปีครับ แต่เก้าสิบแปดเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่ครับ จากร้อยสี่สิบประเทศ ครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเมืองน่าอยู่น่านเที่ยวอันดับหนึ่งแต่เมืองน่าอยู่เนี่ยเราต่ำห้าสิบนะต่ำกว่าครึ่งอ่ะก็คืออันดับเก้าสิบแปดกับว่าสี่สิบแต่ว่าเราจะมาบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตครับก็คือเมืองเมืองอาจจะมาแบบประเดี๋ยวด่าแล้วสนุกตื่นเต้นแต่เราอยู่ระยะยาวมันเจอทั้งปัญหาพารุชันต่างต่างว่านี่คือตัวสำคัญที่ต้อง ต้องพัฒนาให้ดีจึงว่าคนเก่งเนี่ย หรือว่าคนที่มีคุณภาพเนี่ยเขาเลือกได้เขาคงไม่ไปเลือกไปอยู่เมืองที่คุณภาพชีวิตแย่จะมีทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีทุจริตคอร์รัปชันมีความไม่โปร่งใสพวกนี้คือหัวใจที่บั่นทอน ความน่าอยู่ของเมืองถ้าพอพอเมืองไม่น่าอยู่ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายคนเก่งหนีหมด ครับมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจนะเขาไปสำรวจประเทศอาเซียนอ่ะในกลุ่มประเทศอาเซียน แล้วก็ดูว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยากไปทำงานต่างประเทศ ของคนไทยจะเป็นอันดับสองเลยนะ เยอะอันดับสองรองจากฟิลิปปินส์ประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ยากทำงานต่างประเทศ อันที่สิงคโปร์เนี่ยเด็กจบใหม่แค่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยากทำงานที่เหลืออยากทำงานในประเทศตัวเอง อันนี้ก็เป็นสายที่น่าน้าระวังก็อย่างว่าเฮ้ยอนาคต ถ้าคนเก่งหนีไปทำงานเมืองนอกหมดแล้วเขาอ้าแขนรับหมดนะว่าอะไรไปซีก้อนแมเล่ไปสิงคโปร์เขาดึงคนเก่งญี่ปุ่นก็ดึงคนเก่งหมด สุดท้ายคนที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพจะทำอินโนเวชันจะพัฒนาเมืองเนี่ยไม่มีแต่ว่านี่คือตัวสำคัญที่เราต้อง ต้องทำให้เมืองมันน่าอยู่ครับดึงดูดคนเก่งไว้ ทั้งในแง่ของความโปร่งใส คุณภาพชีวิตนี่คือโจทย์ที่ท้าทายของประเทศต่อไปนะอันนี้เรื่องที่สามที่ว่าหนึ่งก็คือเรื่องผมว่าเรื่องความสามารถในการแข่งขันนะก็คือถ้าจะดูแลดงกิ้งไทยก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดของโลก ก็ก็มีปรับปรุงดีขึ้นนะ แต่ว่าหลายๆ เรื่องเราเองยังมีประสิทธิ์ยังมีข้อจำกัดอยู่ตอนนั้นในการแข่งขันผมว่าเรื่องที่สำคัญสุดเรื่องความโปร่งใสที่กระดิกคอร์รัปชันอันนี้น่ากลัวมากถูกไหมเพราะว่ามันมันบั่นทอนทุก อย่างบั่นทอนทั้งในแง่ของนักลงทุนในแง่ของสติภาพในการทำงานผมว่าเราต้องยอมรับความจริงก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะมองถึงอนาคตเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนถูกไหมแล้วเราต้องรู้ก่อนยู u อเ e here ก่อนที่ยู u อเ e here ก่อนที่จะ วางแผนอนาคตมันจะหลายๆครั้งที่เราไปวางแผนอนาคตโดยเรายังไม่ยอมรับความจริงว่าจุดด้อยเราอยู่ไหนว่าเรื่องผู้หญิงคอา์ัปชันเป็นเรื่องที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขันเรื่องคุณภาพการศึกษาเราเห็นว่าถ้าผลตอบพิซซ่าเราเนี่ย ก็ค่อนข้างต่ำนะเมื่อเทียบกับทั่วโลกนะจากไอพิซซ่าทั้งแมททั้งวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยต่ำแล้วก็ผมว่าอันหนึ่งที่น่ากลัวคือเด็กไทยขาดคุณภาพการคือเรื่อง คือ t i c a l thinking การคิดวิพากษ์วิจารณ์เราเพราะเราอาจจะสอนให้เรา ให้เราจำเราจะจำเก่งเราสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะจำแกรมมาได้ดีเราจำตามหลักสูตรที่ครูสอนได้แต่ถ้าให้คิดวิเคราะห์ ให้คิดนอกกรอบเนี่ยผมว่าเราจะมีข้อจำกัดอยู่ ทำให้เราไม่สามารถทำอินโนเวชันได้ดี ฉันบอกว่าถ้าเราทำตามกฎระเบียบเนี่ยเราทำได้ดี แต่ถ้าเราคิดนอกกรอบ เราทำไม่ค่อยได้ เพราะเราไม่มี critical thinking เพราะผมว่าไอ้นี่สำคัญแล้วถามว่าเขาบอกว่า ไม่มีใครที่ได้โนเบลไพรส์จากการทำตามกฎหรอกถูกไหมครับถ้าเกิดเราทุกคนเด็กทุกคนเราโอเคเรามีระเบียบวินัยตลอด แต่เราไม่คิดครีเอทีฟไม่คิดคือก็จริงๆ ไม่สงสัยในสิ่งที่เราที่เรารู้หรือไม่ขวนขวายความรู้ใหม่เนี่ยสุดท้ายผมว่าความสามารถในการแข่งขันจะลดลงเพราะว่าเรื่องคุณภาพการศึกษาก็เป็นเรื่องที่ที่จำเป็นเพราะว่าเนี่ยมันหลายเรื่องนี่แหละทั้งความสามารถในการแข่งขันเรื่องคุณภาพชีวิตการดึงคนเก่งไว้นะแล้วก็ เรื่องการปรับปรุงเมืองทำยังไงให้เรื่องไทลเมดเชนซึ่งมันมีผลกระทบนี่คือสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ผมว่าเราต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องต้อง address มันณวันนี้แล้ว ครับ สิ่งที่ที่เราคุยกันในในหลักสูตรเนี่ยเราพบว่ามันมีประมาณ 15 มิติที่ที่เกี่ยวพัน อันแรกคือความผันผวนของเศรษฐกิจกันกับการจ้างงานนะร c o n o m i c า n d e m นเอ็ m พอยเนี่ยที่คิดว่าภาครัฐต้องปรับตัวเพื่อจะไปแก้จงแต่นนี้นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องของปัญหาทางสังคมนะครับ คือช่องว่างระหว่างวัยความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งอะไรทางสังคม เรื่องที่ 3 คือเรื่องของไอ้ผลกระทบของดิจิทัลเทคโนโลยี ที่จะมาปรับพลิกโฉมของรูปแบบวิธีคิดวิธีทำงานเรื่องเรื่องที่สี่เนี่ยก็คือเรื่องของที่ที่ท่านเรียนในตอนต้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่ที่จะมีปัญหาต่อไปแล้วก็เรื่องที่ห้าเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นปัจจัยหลักที่เราเป็นกังวลก็คือความความไม่เนื้อไม่ไม่มีความเชื่อมั่นหรือไว้เนื้อเชื่อใจว่า การบริหารจัดการภาครัฐ หรือว่าสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ หรือวิธีคิดวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยท่านท่านเห็นว่ายังไงครับผมว่าจะพูดสองสองเรื่องนะผมคิดว่าเรื่องแรกคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยคือว่าในมิติของเมืองนะนี่ถามว่าเมืองคืออะไรนะเมืองคืออะไร เดี๋ยวแล้วก็มีคนนิยามไว้คนหนึ่งก็ดีเป็นเป็นโปรเฟสเตอร์ของฝรั่งเศสก็บอกเมืองคือเลเวอร์มาร์เก็ต เมืองคือตลาดแรงงานถูกไหมก็จริงแล้วถามว่าเมืองอะไรก็ถ้าเกิดไม่มีตลาดแรงงาน ไม่ต้องมีเมืองหรอกก็คนก็ไม่ต้องมารวมกันที่เมืองเพราะนั้นเรามาถามว่าพี่ป๊อกอยู่ผมอยู่นี่ก็เพราะเรามีงานผมมีงานเป็นผู้ว่าพี่ป๊อกช่วยงานกบลช่วยอะไรอยู่นะ เพราะงานคือ labor market คนที่เครียดงานไม่ใช่ภาครัฐ คนที่เครียดงานส่วนใหญ่เนี่ยคือเอกชน ทั่นเองแล้ว 20%ของ GDP มาจากภาครัฐแต่1 8 0เนี่ยมาจากเอกชนทั้นที่แล้วคนที่ c r e a t อีโ o n o m ีคือเอกชน ว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคือที่รัฐเนี่ยหน้าที่หลักของรัฐเนี่ยคือต้องมีหน้าที่ในการเพิ่ม productivity ของภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจแต่ที่ผ่านมาบางทีเรากลายเป็นเบอร์เดนมากกว่า เรากลายเป็นภาระเรากลายเป็นทำเรดเทปทำให้ทำให้กระบวนการมันไม่มีประสิทธิภาพมันนี่ต้องต้องคิดอะไรผมก็เคยคุยกับทีมงานถามว่าหน้าที่กทมมีอะไรหน้าที่ของกทมมีหน้ามีอะไรหน้าที่กทมมีแค่สามอย่างเองเพิ่ม productivity ของเมืองดูแลคุณภาพชีวิต แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ อะไรไม่ใช่สามอย่างเนี้ยกรมไม่ต้องทำถามว่าทำไมต้องเพิ่ม p r o d u c กเพราะว่าเราถือกฎระเบียบไงแต่ว่าถ้าเกิดเรายิ่งทำให้กฎระเบียบช้า ขอใบอนุญาตบุกท่าอาคารแทนที่จะขอภายในอาทิตย์หนึ่งเสร็จ เราลากไปหกเดือน มีต้องไปจ่ายใต้โต๊ะมีเลขเทสต่างๆกฎระเบียบไม่ทันสมัยเลย ไม่เอื้อมกับการทำธุรกิจ อันนี้ก็มีปัญหาแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมืองมันคือธุรกิจ ถ้าธุรกิจคือคนที่ผลักดันเมือง ถ้าหน้าที่เราก็ต้องกระตือเทศต้องเงินตัวเขาไม่ใช่ว่าไปเพิ่ม ในเชิงงานเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยก็คือไม่ให้กรทมก็คงไม่ใครทำหรอก เรื่องน้ำเสียคุณภาพอากาศ เก็บขยะนะหรือเรื่องลดความเดือดร้ำเนี่ยกรทมหรือว่าราชการมีหน้าที่เกลี่ยความมั่นคงหมายว่า มันก็ต้องมีคนที่มีส่วนเกินมีเกอร์ัสแต่คนที่เป็นเดฟิซิตที่ขาดนั้นหน้าที่ที่จะเกลี่ยเนี่ยไม่มีใครเกลี่ยหนอกจากภาครัฐภาครัฐที่ต้องคนเกลี่ยนั้นรัฐก็ต้องทำสวัสดิการที่เหมาะสมเก็บภาษีจากคนที่มีมีเกินรัสมาเฉลี่ยให้คนที่ขาดแคลน เพราะหน้าที่สามอย่างเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเราลืมไปเลย เรากลายเป็นเราไม่เราไม่ได้ไปเพิกม productivity ของเมือง เรากลายเป็น red tape เรากลับไปทำขั้นตอนให้มันเยอะขึ้น อันนี้จะเป็นปัญหาที่ทำให้ภาคธุรกิจเดินลำบากเพราะว่าอย่างตัวอย่างเช่นมเรามาเป็นภาคกทมปุ๊บเนี่ย เราพอเป็นผู้ว่ากทมสิ่งที่ต้องี่ทำคือเราเดินสายคุยกับเอกชนเลยเพราะเราเชื่อว่าเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญอย่ามองว่าเอกชนเป็นคนที่จะมาเอาเปรียบผมว่าเขาคือพาร์ทเนอร์สำคัญเลย แล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจคือเราก็ไปคุยกับสมาคมธนาคารหอการค้าสภาอุดเราตั้งกรอของกทมโอ้ค่ะคือตั้งแต่ก่อนเขามีกรอของประเทศใช่ไหมที่คณะกรรมการรัฐเอกชนของประเทศ เราไม่ขอเสนอเลยว่าขอตั้งกรอกทมเพื่อรับฟังปัญหาของเขาเพราะฉแล้วภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเขาเก่งกว่าเราเยอะ เรื่องการการ f อ r e c a s อนาคตใช่ไหมอย่างเราถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยฉากทัศน์ต่างๆ เนี่ยกทมวิเคราะห์ไม่ได้นะ เพราะกรทมรู้เฉพาะในหน้าที่ของเรา แต่เอกชนก็จะรู้ฉากทัดดีกว่าในแต่ละอินดัสทรีนั้นเราก็ทำกรอกรทมมา เพื่อหารือกันว่าเฮ้ยคุณมองฉากทัดของเมืองเป็นยังไง คุณต้องการให้เราไปแ a ค i l เทตไปอำนวยความสะดวกไหน อะไรที่ครอบคลุมของเมืองแล้วผมว่านี่คือสำคัญที่ว่าหัวใจในการ collaborate นั้นผมว่าเรื่องเศรษฐกิจการจ้างงานเนี่ยภาครัฐต้องคุยกับเอกชนให้เยอะ เพราะอย่าลืมว่ารัฐไม่ได้จ้างงานนะจะจ้างงานน้อยครับเอกชนมีคนจ้างงานรัฐมีหน้าที่เพิ่มพลังพีตีของเมืองผมชอบคนหนึ่งมีคนหนึ่งชื่เขาชื่อบิลจอยเขาเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาพูดว่า คนเก่งส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ในองค์กรเราไม่ว่าจะเป็นกรมหรือว่าจะเป็นกพรหรือว่าจะเป็นภาครัฐรัฐบาล หรือว่าจะเป็น Google เป็นอเมซอนนะแบบคนเก่งส่วนใหญ่อยู่นอกองค์กรเราเพราะว่า เราเป็นแค่ส่วนน้อยเราเป็นแค่วงเล็กๆในคนเก่งทั้งหมดถูกไหมครับแต่แล้วมีคนเก่งมากแค่ไหนในกรทมคนเก่งที่อยู่นอกกรทมมหาศาลกว่าแต่ว่าการที่จะเพิ่มเศรษฐกิจเพิ่มการสร้างงานได้คือการ collaborate การหาแนวร่วมมามาร่วมงานกันแต่ว่านี่คือภาครัฐที่บางทีเราอาจจะละเลยเหมือนกับเราจะทำงานต่างคนต่างกันแล้วว่าภาคเศรษฐกิจภาครัฐเองอาจจะไม่ได้เก่งมากหาแนวร่วม แล้วก็หน้าที่เราคืออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ที่ ทำถูกกฎหมายไม่เอาเปรียบประชาชนนะ ครับแ้วคนไหนที่ทำผิดเอาเปรียบประชาชนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นเนี้ยที่ต้องต้องดำเนินตามกฎหมาย จะหาแนวร่วมเพราะว่าคนดีๆที่อยากจะไปด้วยกันมีเยอะ ครับ คนท่านท่านพูดตอนต้นว่าเราเราควรจะต้องดึงดูด ทาเลนในในมิติของ global เลยครับผมเข้าใจว่าแผนแผนของสภาพัฒน์เนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนี่ยชัดก็บรรจุเรื่องนี้เป็นมีมีเป็นเป็นอัเจนดาไว้นะแต่ปัญหาที่ผมมองเนี่ยผมผมมองจากมุมมองภายในเนี่ยก็คือผมผมอยู่กอพอมาหลายปี แล้วผมพบว่าผมพบว่าเราไม่สามารถดึงดูด คนรุ่นใหม่คนที่เป็นน้องๆรุ่นใหม่ของคนไทยเนี่ยเข้ามาทำงานในในภาครัฐได้อย่างได้อย่างจริงจังมันไม่มีประเด็นอะไรที่มันจะแอดแท็หรือว่ารีเทนคนรุ่นใหม่มันอาจจะเกี่ยวพันกับมิติของเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยที่เราไปออกแบบไอ้ระบบการบริหารบุคคลสิ่งที่เป็นอินเซนティブให้เขาผิด หรือว่ามันเกิดเรื่องในประเด็นของว่าความ ความต่างทางความคิดเนี่ยท่าน ท่านเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเป็นยังไงจริงแล้วมันมันก็ อันนี้ก็ผมว่าเรื่องความต่างทางคิดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งผมคิดว่า ระบบ ผมว่าเขาไม่ได้ไว้ใจระบบนะเขารู้สึกว่าระบบมันอาจจะคอรัปอ่ะคือถ้าเกิดเราพูดถึงก็อาจจะว่าระบบไม่โปร่งใสมันไม่ใช่เมอร์ริทซิสเต็มคือมันไม่ได้แข่งขันที่ความเก่งหรือเปล่ามันเหมือนว่าต้องมีเส้น ต้องคือผมว่ามันเป็นอย่างที่ท่านท่านที่พ่าพูดตอนแรก คือเรื่องทัสกับทัสกันระหว่างระบบเฮ้ยเราไม่เชื่อว่าระบบราชการคือจะเป็นเมริตคุณอาจจะไม่ใช่เมริตซิสเต็มก็ได้ คือไม่ไม่ได้แข่งขันกันที่ความเก่งไม่เหมือนเอกชนใช่ไหมเอกชนเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยไงแข่งขันตามความเก่งคุณมีความเก่งคุณสามารถขึ้นมาเป็นซีอในอายุสสี่ิบกว่าได้ แต่ว่าเราจะเป็นประหลัดอายุสสี่ิบกว่าไม่ได้ง่ายเพราะว่ามีขั้นตอนมีระบบซีเนตี้อะไรอย่างเงี้ยงั้นผมว่าหลังจากพอไม่ได้เป็นระบบบริซิสเต็มแล้วถามว่า จุดแข็งของราชการก็คือความความสเตเบิลในระยะยาวคืออยู่ไปจนเกษียณได้นะมีเงินกบขอมีอะไรดูแลจนเกษียณเพราะฉะนั้น คือไม่ต้องเทคริสไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรชการจะบอกคนที่มีริสแอปเป์ไทไม่เยอะนะคืออาจจะมีอะไรอยู่แล้วก็มีริสอปเร์ไทก็คือทำงานไป แต่อันนี้มันก็ทำให้อาจจะมีคนเด็กเด็กรุ่นใหม่ก็จะมองริส อีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามีโอกาสอยู่ข้างนอกเยอะ แต่ว่าเนี่ยอาจจะต้องไปอาจต้องสื่อสารให้ดีขึ้นนะผมว่าต้องอาจจะต้องสร้างความเข้าใจเพราะเนี้ผมว่าเราต้องการคนเก่งในระบบราชการเหมือนกันนั่นคำว่า retain talent เนี่ยไม่ใช่เฉพาะระบบเอกชนเราต้องการคนเก่งเพราะสุดท้ายแล้วคนคนเก่งก็ต้องเข้ามาดูระบบราชการที่มา facilitate านเอกชนด้วยแต่ว่าเนี่ยต้องทำความเข้าใจละเอียดว่าให้เขาให้เขามีความไว้ใจกับระบบของเรามากขึ้น นะผมว่าความโปร่งใสก็เป็นตัวสำคัญเลยครับโปร่งใสเรื่องระเบียบเรื่องการให้มันยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นอย่างกรทมเองเราก็อยากให้เป็นคำเป็นตัวอย่างว่าเรื่องการคัดเลือกที่โปร่งใสการใช้ระบบความความสามารถในการคัดเลือกในการบรรจุในการแต่งตั้งเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราให้แบบเหมือนกับถ้าเกิดพูดง่ายถ้าเกิดมีการซื้อขายตำแหน่งเนี้ย มันก็เจ๊งเลยแล้วสุดท้ายแล้วคนที่เก่งคนที่ทำงานหนักกับไม่ได้การโปรโมท กลายเป็นว่าคนที่ทุจริตมีโอกาสได้สุดท้ายระบบมันจะฆ่าตัวเองเนี่ยเรามันก็ต้องเริ่มจากการทำระบบให้โปร่งใสให้ยุติธรรมให้โอกาสคนที่เก่งสร้างความไว้ใจกับคุณมา ก็ต้องมีการสื่อสารออกไปทายนอกครับผมผมเคยคุยกับที่ปรึกษาทางด้านการบริหารเขาเขาเปรียบเทียบบอกว่า ถ้าเปรียบเทียบกันคนต่อคนหรือว่าน้ำหนักต่อน้ำหนักเนี่ยคนในราชการเนี่ย มีความสามารถไม่แพ้ภาคเอกชนแต่ภาคภาคราชการเนี่ยแพ้ที่ culture แพ้ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง performance culture ประเด็นประเด็นเนี้ยผมผมก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาผมผมทำท่านอีกอีกประเด็นหนึ่งฮะคือ ท่านคิดว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้า มาดิสรับใไอประเทศดิสรับโลกในตอนนี้เนี่ยภาครัฐควรจะมองมุมมุมมองต้องมองเป็นโอกาสเลยครับต้องมองเป็นโอกาสแหละอย่างผมเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวผมอาจจะเล่าตัวอย่างให้ฟังเลยนะตอนที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนโลกนะเปลี่ยนเปลี่ยนการทำงานกทมเลยคือจริงแล้วเราก็เราก็ผมว่ากทมที่ผ่านมาเราทำงานเป็นแบบเพื่อเป็นท้ปยปลยเราชการเป็นท้ายปลายเช่น มีจดหมายมาถึงผู้ว่านะจะร้องเรียนผู้ว่าก็เซ็นอาแทงเร้องผู้ว่าเอาว่ากระแทงแทงไปถึงประหลัด รองประหลัดขอสำนักถึงคนทำงานก็จะมาก็จะเป็นไฮรักทีงเงี้ยก็จะมีกระบวนการเป็นไพป์ไลน์ตั้งแต่เรื่องปัญหาเข้ามาก็าจะได้แก้เนี่ยจะใช้เวลาสองเดือน มันขึ้นกับไพป์ไลน์ด้วยคนไหนมีท่อใหญ่รู้จักคนดีก็อาจจะมีเส้นนะมีคอนเนคชั่นก็อาจจะไหลเร็วสองอาทิตย์ปัญหาที่แก้แต่ละ ถ้าคนไหนท่อเล็กท่อตีบ ก็ไม่ได้การแก้ะตะก็หย่อนไว้ใต้โฟมอีกมองไม่เห็นไม่ได้แก้ไขปัญหาเลย อันนี้คือระบบไพป์ไลน์ซึ่งทุกคนก็พยายามจะหาคอนเนคชันะัะนั้นคำว่าคอนเนคชันก็คือสิ่งที่ เรารู้จักใครก็เพื่องานได้ไหลเร็วขึ้นอย่างนี้นี่คือระบบราชการในอดีตแล้วในปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ ผมจำได้ผมชอบวิ่งทั้งเช้าทุกเช้าผมจะวิ่งปีสี่ครึ่งเนี้ยคนก็จะรู้ผมมาวิ่ง คนจะมาดักรอผม ยื่นจดหมายให้ร้องเรียนอะไรเงี้ยแม่ผมก็เป็นไทม์ไลน์ไงทุกคนก็พยายามหาคอนเนคชั่นแล้วก็สั่งการจดหมายที่มาหาผมนะพี่ป๊อกบางทีอ่ะใช้เวลาเดือนครึ่งในการเดินทาง คนจะเสียเนี่ยสิบสองสิบสองชื่ออ่ะ อันนี้คือไทม์ไลน์ที่มันเดินเป็นท่อยาวเลย ถามว่าเอกชนเขาเปลี่ยนยังไง แล้วก็เป็นไตโลนะเพราะว่า แต่ละแต่ละเขตแต่ละสำนักก็จะมีไตโลตัวเองไม่ได้เชื่อมร้อยกันเอกสารก็เลยไม่สามารถโปลได้อย่างเร็วอ่ะ แต่ว่าวิธีทลายก็คือต้องใช้ดิจิตอลในทลายไตโลทลายระบบท่อแล้วก็เชื่อมด้วยแพลตฟอร์มเพราะแพลตฟอร์มนะเอกชนธรรมดาแล้วถามว่าแพลตฟอร์มคือ อะไรอย่าง Google Airbnb หรืออย่างที่เราสั่งอาหาร Grab ก็คือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอะไรคือคุณมีความต้องการหรือคุณมีคำสั่งอะไรเนี่ย คุณไม่ได้สั่งตามพ่อละ คุณโยนบนแพ็กกรอบโยนบนกระดาษผมโยนว่าอ่าผมต้องการกินกินก๋วยเตี๋ยวร้านในบุ้ยที่ซอยโปโลเขาก็มีให้สองอันผมไม่ต้องไปหาไฟล์ไลน์ผมโยนบนแพ็กกอรอมบนกระดาษผมสั่งปุ๊บเนี่ย คนที่ให้บริการเนี่ยเห็นคำสั่งปุ๊บเนี่ยมาช่วยไปให้บริการ มันก็ทำได้เร็วทุกคนก็แยกกันให้บริการ เพราะมันจะเห็นมันว่ามีดีมานมีความต้องการอยู่ เช่นเดียวกันมันมีโปรแกรมอันหนึ่งชื่อว่าแท็บบี้ฟองดู ให้ที่ลองดูเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆ ที่ผลิตโดยสวทชนะ ของคนไทยนะผลิตด้วยคนไทยแหละรัฐบาลให้เงินด้วยผลิตมาหลายปีแล้วใ้ที่ลองดูในโปรแกรมง่ายๆเลยก็คือมีสมาร์ทโฟนเราถ่ายรูปแชะปัญหา เช่นฝาท่อแตกแชะส่งมาที่ส่วนกลางพอถ่ายรูปปุ๊บมันจะบอกพิกัดนะเพราะมันมี GPS อยู่ มันจะดูว่าปัญหาที่อยู่ที่เขตไหนเราจะรู้ว่าเนี่ยฝาท่อแตกบริเวณซอยนี้ฝามันตำรวจมันก็โยนมาที่แชทกรองตรงกลางเพราะเราสั่งว่ามันก็มันก็เหมือนกับคนมาสั่งเฮ้ย มามาท่อมาซ่อมฝาท่อให้หน่อยพอเข้าไปที่ส่วนกลางปุ๊บเนี่ย คนก็จะชอบเห็นเห็นเห็นอันนี้ละครับเห็นได้เห็นได้ดีมานความต้องการเนี้ยครับก็ต้องเอาไปซ่อมถ้าถามว่าทำไมต้องเอาไปซ่อม เพราะว่าเขาจะเห็นเลยว่า ทุกคนเห็นเลยว่าไอ้ดีมานตรงเนี้ยร้องเรียนมากี่วันแล้วแจ้งมากี่วันแล้วค้างอยู่เนี่ยกี่วันโดยไม่รับการซ่อม นี่ก็คือมันเปลี่ยนรูปแบบเลย คือไม่ต้องให้ผู้ว่าสั่งเลยประชาชนสั่งเองโยนขึ้นมาบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคนเจ้าของเรื่องเห็นเลย รู้เลยว่าเรื่องนี้เายสมมติน้ำท่วมรู้สำนักระบายน้ำเกี่ยวข้องต้องเอาไปแก้ แล้วก็แล้วก็รีพอร์ตว่า แก้แล้วเมื่อวันนี้ซึ่งอันนี้มันดูฟังดูง่ายมากเลยตอนผมเป็นผมเป็นคดเดตตอนที่ผมเป็นสมัครตอนนั้นเราก็มาใช้ดูแต่ว่า ตอนนั้นเราไม่มีอำนาจในการแก้ครับก็มีคนร้องเรียนมาพันกว่าคนครับแต่พอเราเป็นผู้ว่าวันแรกเลยนะที่ผมคอนเฟิร์มกับกรกตเราแอปนี้มาเปิดใช้วันแรกเลยมีคนแจ้งเรื่องมาเนี่ยสองหมื่นเรื่องเรียกว่าเว็บล่มเลย ปัจจุบันเนี่ยสามเดือนผ่านไปเนี่ยมีคนแจ้งประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเรื่อง ครับหนึ่งแสนเรื่องที่แจ้งคอมเพลนมานะที่เป็นคำสั่งจากประชาชนมาให้เราแก้ไขปัญหาแล้วเราแก้ไปแล้วเก้าหมื่นเรื่องเก้าหมื่นสี่พันเรื่องโดยที่ผมไม่ต้องสั่งงานเลยทุกคนเนี่ยเห็นมาช่วยของไม่แก้เลย ครับ เขตเนี่ยตั้งเจ้าที่ดูแลสามคนเลยให้มาดูแลไอ้คำสั่งประชาชนตรงนี้แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเรื่องนี้ค้างแค่รับเรื่องเนี่ยกี่ กี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีรู้เลยนะเขาส่งมาแล้วคนรับเรื่องเลยตอนกลับ แก้ไขกี่นาทีรูปแก้ไขได้ยังไงเพราะมันมันพลิกรูปแบบการทำงานเลยเราไม่ต้องสั่งการเราไม่ต้องมีไพป์ไลน์คอนเน็กเลย คือแพลตฟอร์มที่เพิ่มประสิทธิภาพ และนี่คือตัวชี้วัดเลยว่า แต่ละคนทำงานดีไม่ดีแค่ไหนและที่สำคัญคือมันขยายผลต่อด้วย เพราะกรทมเองปัญหาไม่ได้มีแค่กรทมนะคนร้องเรียนมาจะมีเรื่องตำรวจ เรื่องจอดรถเรื่องจราจรติดขัดเรื่องไฟดับการฟ้าและขบวนเราขยายผลต่อไปอีกแปดสิบหน่วยงานนะทุกคนก็เชื่อมโยงหมดแล้วมันก็เลยทำให้ อันนี้มันไม่มีรอยต่อแล้ว ครับ แล้วก็ไม่ต้องสั่งงาน แล้วงานเร็วมาก เงินไม่ได้ใช้เพิ่มเลยครับ เงินแก้แล้วก็เท่าเดิม แล้วที่สำคัญเนี่ย ทุกข้อมูลร้องเรียนเนี่ยประชาธิปไตยเท่าเทียมกัน ไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลนี้มาจากเพื่อนผู้ว่า หรือมาจากเส้นตรงไหน เพราะบนดิจิตอลเนี่ยปิดไซต์เนี่ย ไม่มีเส้นทุกคนเท่าเทียมกันนี่ก็คือระบบประชาธิปไตยที่เทคโนโลยีง่ายๆนะไม่เสียตังค์เลยนะมันคลิกแล้วประชาชนมีความสุขมากนะ เหมือนแล้วก็เป็นการ empower เขา ให้เขามีอำนาจให้เขามีพลังในการแจ้งเหตุแล้วก็เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้จริง ๆ ครับเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อเทคโนโลยีง่ายๆครับ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการทำงานได้เลย เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากเลยครับผมว่าตอนนี้ขยาย ผมว่าต่อไปเผื่อจะเชื่อมประเทศนะอบตอบจอบทหลายเนี่ยเอาดูแล้วแอปนี้ไม่เสียตังค์ว่าผลิตโดยคนไทยนี่เราก็มีผู้ผู้เข้าร่วมรับฟังเนี่ยจากส่วนกลางไอ้ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยฟังตรงนี้ด้วยใช่ครับผมว่ามีก็เริ่มเอาไป อบรมมีเทศบาล หลายแห่ง จะมาดูงานอะไร เงี้ย แต่ว่ามันเห็น ประสิทธิภาพมากเลย เพราะว่า มันรู้แล้วว่า ค้างอยู่ ที่ ไหน แล้วเวลาเราประเมิน ผล ก็ประเมินจากตรง นี้แหละไม่ต้องใช้ KPI เลยเพราะนี่ คือ เสียงประชาชนครับมันก็บินบินประชาชนก็แฮปปี้นี่ ก็เป็นตัวอย่างที่ ผมว่า มีพลังครับเทคโนโลยี มัน เปลี่ยนมันเหมือนว่าเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ต้องไปกลัวแล้ว มัน ไม่ ได้ แพง เลย มันทำให้ เรา ริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคนมีคนพูดว่าสองปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญโควิดแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเผชิญเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผนวกกับการเข้ามาของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ แนวคิดของการเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานภาครัฐเนี่ย จาก 8 โมงครึ่งถึง 16นาฬิกา30นาที 5 วันทำการเนี่ยมันมันจะนำไปสู่ new normal ของการบริหารจัดการภาครัฐที่ทำงาน 24/7 24ชั่วโมง 7 วันได้ด้วยเทคโนโลยีใช่แล้วก็ทำไม่ใช่พื้นที่ที่สถานที่ตั้งของศูนย์ราชการด้วย แต่ว่าทำที่ไหนก็ได้ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยท่านท่านมีความเห็นว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมไม่ได้ครับ แต่มันมีเลนินเขาเคยพูดไปคำหนึ่งนะเขาบอกมันอาจจะมีทศวรรษที่ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะมีแค่ไม่กี่อาทิตย์หรอกที่ทั้งทศวรรษมันเกิดขึ้นภายในไม่กี่อาทิตย์แล้วผมว่าช่วงโควิดจะชัดเจนนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรียนออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมเราพูดมาเป็นสิบปีอ่ะจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือทุกคนแบบทุกคนแบบทำไม่เป็นอ่ะอย่างผมพี่ปังเองอาจจะทำซูไม่เป็นหรือวะเนยก็ทำซูไม่เป็น มันก็กลุ่มว่าประชุมนี้แหละหน้าต่อหน้ากันใช่ไหมแล้วมันสิบปีผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอโควิดมาน่ะ อาทิตย์ผ่านไป สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสิบปีมันเกิดขึ้นภายในไม่กี่อาทิตย์การทำงานจูงการเวิร์กฟอร์มโฮอันนี้มันคือการดิสรับจริงๆผมว่าผมว่ามันเปลี่ยนแล้วผมว่ามันคือมันก็คือ for the better นะ มันคือมันดีขึ้นเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วผมว่าหลาย ๆ อย่าง อันนี้คือการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นกับการไว้วางใจกัน การปรับรูปแบบ ให้มันสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปบริบทที่เปลี่ยนไป หลายออฟฟิศก็ไม่ต้องมาทำงานฟูลไทม์ที่ออนไลน์แล้วหลายคนก็ยังเวิร์กฟอร์มวงฟอร์มโฮมอยู่ครับนั้นเราก็บอกว่าจริงแล้ว ถ้าเกิดนั้นเมื่อนอกเปลี่ยนไปถึงกระบวนการปรับการทำงานด้วย เช่นมาเซ็นชื่อเช้าออกเย็นอาจจะไม่มีความหมายแล้ว ถ้าคุณต้องมาเซ็นชื่อคุณก็นั่งเฉยนั่งเล่นไลน์เล่นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณอยู่อยู่ที่บ้านแต่คุณทำงานไม่มีสินค้าเปล่าไม่ต้องเสียเวลาเลย หนึ่งชั่วโมงไปหนึ่งชั่วโมงกลับในการเดินทางครับแล้วก็คือได้สองชั่วโมงมาฟรีๆครับทำงานในเวิรวกของเราแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะบริหารความไว้ใจยังไง แล้วเขาดีลิเวอร์งานได้เขาให้เซอร์วิสได้ แล้วกันก็มีเซอร์วิสหลายอันที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนออนไลน์ได้ตอนวันละเจนนั้นเรามีพนักงานกวาดถนนเก็บขยะสองหมื่นคน อันนี้ไม่มีทางทำเวิร์กฟอร์มโฮมได้นะก็คือเขาเป็นต้องเป็นแบบแฮนด์ซอนอะต้องไปจับของมันก็ขึ้นกับบริบทเนื้องานด้วยแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนนะ แล้วผมว่าสิ่งที่สำคัญหนึ่งคือว่าเวลาโลกมันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น exponential คือเหมือนกับพลังการคำนวณพลังคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเขาบอกว่าพลังการคำนวณของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสองเท่าทุกสองปีหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกนั้นช่วงแรกมันจะเปลี่ยนช้าๆแต่พอช่วงหลังๆมันจะขึ้นเป็น exponential เชียลนั่นผมว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่โลกเปลี่ยนแปลง exponential ทุกคนมีมือถือพลังการคำนวณของเราในมือถือเนี่ยเขาบอก มากกว่าพลังการคำนวณตอนที่ส่งจรวดไปดวงจันทร์สมัยนิวอง์กองนะสมัยนั้นคอมพิวเตอร์แบบตอนนี้พลังคำนวณมันเพิ่มเพราะโลกที่เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนจากพลังความเร็วของโปรเซสเซอร์ความจุที่เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญคือกคือโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์เพนเชียลแต่คนเนี่ยเปลี่ยนเป็นลิเนียนะคนเนี่ยจะเป็นลิเนียเช่นเราก็เรียนรู้เพิ่มปีต่อปีอ่ะมันจะเห็นว่ามันจะมีแกลบระหว่างเอ็กซ์เพนเชียลกับลิเนียนะ ั้งคนใหม่ที่ตามเคอร์ฟทันเนี่ยฉะนั้นเราไม่ตกเทรนด์ครับ มันเหมือนการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างอย่างโควิด การเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ย คนไหนที่เปลี่ยนตามเคอร์ฟทันเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ แต่คนไหนที่ยังเป็นลีเนียอยู่ ก็จะเกิดช่องว่างแล้วราชการนี่แหละสุดยอดของความเป็นลีเนียงานราชการเนี่ยพัฒนาเป็นเส้นตรงไปเผื่อพัฒนาลงด้วยครับนะอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่เปรียบเทียบนะมันลงงี้ เทคโนโลยีขึ้นอย่างเงี้ย ต้องว่างมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั่นหมายว่าทำไงเรื่องจะตามเชือไม่ทันอันนี้ ต้องคิดว่าผู้บริหารองมีส่วนสำคัญครับ มันมีในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าถ้าคนเราคนเราเนี่ยเป็นคนคิดคอมพิวเตอร์ แต่ตอนนี้คนเราคิดไม่ทันตามคอมพิวเตอร์เพราะว่าไอ้สิ่งที่เป็นไอ้ความโดดเด่นของคอมพิวเตอร์มันมี2ออย่างคือข้อแรกนี่คือความสามารถในการประมวลหรือก็คิดคิดคือเข้าคิดข้อมูล กับอันที่สองนี่การความสามารถในการทำเป็นเครือข่ายซึ่งเขาบอกคนคิดคิดตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทันแต่ผมว่าผมว่าผมว่าอันหนึ่งสิ่งสำคัญอันหนึ่งคือว่า แต่จริงแล้วเนี่ย คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสร้างคำถามไม่ได้อ่าครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายการแก้ปัญหาหลายเนี่ย คนเนี่ยต้องตั้งคำถามแล้วเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ใหม่ช่วยให้เราคิดเร็วขึ้น แต่ว่าสุดท้ายมันต้องตั้งว่าวายแต่ว่าคำว่าวายเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเลิกกับคนที่เราถามว่าเออวายเราจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ไหมแล้วโจทย์ยังไงมันต้องมาที่คนคิด คนมองบริบทตั้งปัญหาแล้วเอา เอาคอมพิวเตอร์ช่วยในการคิดคงั้นผมผมไม่เชื่อคำว่า AI นะ ผมไม่เชื่อคำว่าไม่เชื่อมากผมไม่ได้กลัว AI หรือ artificial intelligence มาก ผมเชื่อในคำว่า IA ผมเชื่อคอมพิวเตอร์มันคือ intelligent assistant โอ้ครับถูกคือผมว่า AI ไม่สามารถ replace คนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็น IA คือเป็นผู้ช่วยที่ชาญฉลาดของเราทั้งหน้าที่เราเนี่ยคือหา IA มาช่วยแล้วให้โจทย์เราต้องมีคนคิดนะว่าปัญหาคืออะไร แต่งั้นเนี่ย การหาคำตอบเนี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยเราหาได้เร็วขึ้น มันช่วยประมวลผลอาจจะหาข้อมูล อาจจะมีประสบการณ์ดูเอ็กซเรย์ล้านปีมาหรือว่าอาจจะเห็นข้อมูลได้ดีกับเรา แต่คำถามแรกเนี่ยผมว่าเราต้องคนคิดคำถามอะไรอันนี้เพราะคนยังขาดคนไม่ได้ แต่อย่างที่ว่าพูดถูกเลยมันมีเเ็ิร์กิ่ง i n g เวอร์มีสปีดมีความจำบรรจุซึ่งคนสู้ไม่ได้แต่ต้องมาใช้ร่วมมือกันอืครับผมครับท่านท่านเ ถ้าเกิดจะให้มองโดยรวมๆเนี่ยผมมองเห็นว่า จากประสบการณ์การทำงานของผมเองเนี่ยนะฮะผมไปคุยกับภาคเอกชนผมไปคุยกับอะไรซึ่งไม่เหมือนท่านครับ ดูเหมือนว่าภาคเอกชนเนี่ยจะไม่ค่อยให้ให้อะไรให้ความในแง่ของความไว้ใจหรือความร่วมมือ ครับถ้าถ้าในมุมของท่านเนี่ย ท่านท่านมองว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานหรือว่าตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของการมัดมายเซตใหม่ หรือว่าชุดความคิดใหม่ของของการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องพูดอย่างเงี้ยผมคิดว่าถูกเลย คือเอกชนไม่ไว้ใจภาครัฐ แต่ว่าจริงแล้วมันเป็นดิจิทัลนะคือมันเป็น มันเป็นก็แลกแลกเปลี่ยนอ่ะ ผมว่าจริงแล้วมันเริ่มจากรัฐเนี่ยไม่ไว้ใจเอกชนถ้าสังเกตไหมอันนี้เป็นมุมมองที่คือพอรัฐไม่ไว้ใจเอกชนพวกเนี้ยทุกอย่างมันเหมือนกับมันก็มันก็ไม่ได้ให้เอกชนมีส่วนร่วมะ หรือผมว่าภาครัฐเองก็ไม่ได้ไว้ใจประชาชนนะโอ้อ้าวใช่ไหมคือผมว่ามีคำหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากคำว่า social capital หรือว่าทุนทางสังคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้งอันนี้พูดประชาชนนะ ครับท่านผมว่ารัฐไม่ได้มองประชาชนเป็นทุนนะทุนนี่คือสิ่งที่เอามาพัฒนาเพิ่มนะเรามีทุนเยอะเราก็จะดีเรามีคนมาช่วย แต่แต่รัฐบางทีมองประชาชนเหมือนเป็นหนี้สินนะเป็น liability รัฐเนี้ยที่ให้ ต้องให้เบี้ยให้คือรัฐเป็นคนพรวายเหมือนกับให้ดูแล แต่ไม่ได้คิดว่าประชาชนกินแล้วก็คือส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพัฒนาอะไรด้วยแล้วอย่างช่วงโควิด นะบอกโควิดช่วงแรกมาเนี่ย รัฐไม่ไว้ใจประชาชนเลยประชาชนห้ามรักษาตัวเองต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลทั้งหมดท้องถิ่นห้ามซื้อวัคซีนเองใบหน้าถูกแล้วค่ะ ทุกอย่างต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลหมด คือรัฐจะถือว่าไม่ไว้ใจประชาชน สุดท้ายรัฐทำไม่ไหวเพราะมันมีดีมานเยอะมากแต่พอรัฐเริ่มไว้ใจประชาชนนะครับ เอาไว้เป็นปัญญาร่วม ให้ประชาชนทำโฮมไอโซเลชันได้ทำโฮมไอโซเลชันฉีดวัคซีนปัทซื้อวัคซีนเองได้สถานการณ์เปลี่ยนเลยครับนั่นหมายว่ามุมมองเนี่ยรัฐต้องไว้ใจภาคเอกชนเ่าประชาชนขึ้นด้วยสถานการณ์พอเริ่มปุ๊บเนี้ยมันกลายเป็นมันก็จะต่างตอบแทนกันถูกไหมถ้าเขาไม่ไว้ใจเราก็ยากที่จะไว้ใจเขาเหมือนกันผมว่าผมว่ามันต้องเริ่มจากเนี้ยว่าเออรัฐเห็นความสำคัญของภาคเอกชนครับไม่ใช่รัฐมองเอกชนเป็นศัตรูรัฐต้องมองเอกชนว่าผมบอกว่าตอนแรกคือการการคอร์รชันกับแต่ว่ารัฐต้องมองเอกชนเป็นแนวร่วม แล้วก็รากรก็ต้องทำความโปร่งใสข้างในด้วยงเขาไปถึงเท่าตัวเองแต่อย่ามองว่า คือรัฐเป็นเงว่า กลัวอย่างนี้คือว่าเอื้อเอื้อเอกชน รัฐที่กลัวมากเลยใช่ไหมเรื่องสมมตก็จะออกกฎเกณฑ์มาหยุ่มหยิมหมดแลยไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันเลยครับ แต่พอมันไม่ไว้ใจจากฝั่งเราไปปุ๊บเนี่ยก็ยากที่จะไว้ใจขึ้นมาครับเหมือนกันน่ะ ถ้าเราไม่ไว้ใจประชาชน ก็ยากที่ประชาชนจะไว้ใจเราครับแต่สมมติว่าสามเดือนที่ผ่านมาผมเป็นผู้ว่าเนี่ยผมว่าเราให้ empower ประชาชนในการให้ทักษิณลองดูเนี่ย คื่การทัชประชาชนให้ power ครับพอเราทัชเขาเขาก็ทัชเราเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนร่วมทำอะไรก็มาทำมาร่วมกิจกรรมอะไรมากขึ้นแล้วผมว่าที่ที่ป้าพูดกับว่าทัชเนี่ยสำคัญมากอยู่เลยนะแต่ว่าหน้าที่ของผู้บริหารเนี่ยคือการสร้างทัชเลย ครับทัชทีเป็นแอสเซทสำคัญที่สุดของชีวิตเลยเพราะถ้าเกิดมีทัชแล้วทุกอย่างมันเร็วขึ้นต้นทุนถูกลงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่มีทัชปุ๊บเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์มาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นราชการเนี่ย เป็นระบบที่ สร้างโดยการไม่มีทัช เพราะราชการเนี่ยกลัวเรื่องทุจริตใช่ไหมแล้วราชการจะเป็นสิ่งที่มีกฎระเบียบเยอะมากเลยก็ไม่ทัสเพราะกฎระเบียบมากปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานจะซื้อไอ้ที่หัวนาน แล้วก็มีต้นทุนแพงขึ้นด้วยไม่ถูกลงนะเพราะกระบวนการนาน แต่ถ้ามีชาร์จปุ๊บเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆ ดีขึ้นม่อต้องค่อยๆสร้างนะแล้วอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นสองทางนะคือจะให้เขาชาร์จเราจะให้เอกชนชาร์จเรา เราต้องทักเขาด้วย ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นลิชิโรเกอร์ต้องแลกเปลี่ยนกันเนยใช่ครับแต่ว่าพอเลิกมันจะค่อยๆดีขึ้นเอื้อมมือไปคุยกับเขาหาเขา ดูเขามีปัญหาตรงไหน อะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายสร้างได้นี่คือไมค์เซตใหม่ของของการทำงานเนี่ยผม ใช่ครับก็ผมสามเดือนแรกผมไม่มีงบมาเหลือว่ามันปลายปีงบมาใช่ไหมสามเดือนคือเราต้องคอลลาบเรทกับคนเอกชน อันที่ผ่านมาอย่างเราทำบอกว่าเราปลูกต้นไม้ล้านต้นเนี่ยเราอยากปลูกต้นไม้ล้านต้นไงไม่หลายคนที่คนหัวเราะเยอะเลยปัจจุบันมีเอกชนมาขอปลูกเราแล้วล้านหกแสนต้นเพราะเขาก็ทักเรา ว่าเราทำจริง เราเอื้อมมือไปหาเขาเนี่ยอมว่ามันก็เริ่มพอบิลท้าก็คือเรามีแนวร่วมเยอะแต่ว่าเอกชน ทุกคนอยากจะร่วมเพราะทุกคนอยากจะเห็นเมืองที่ดีขึ้นครับพอเมืองดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น มันก็เป็นมิวมิวเชื่อเป็นเศรษฐกิจครับทั้งคู่ได้ประโยชน์ทั้งคู่ครับครับที่ที่ท่านพูดในตอนต้นเนี่ยมันคือความลำบากใจของผมนะ ที่ท่านบอกว่าท่านจะพูด ตอบคำถามแล้วก็ให้ผมไปตัดต่อเอาเองประเด็นตอนนี้ข้อกังวลของเรา คือเราไม่รู้จะตัดอะไรแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราครับเราก็คุยครับผมครับผมรบกวนเวลาท่านมาพอสมควรแล้วท่านท่านมีท่านมีประเด็นหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรที่จะฝากเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุง การบริหารจัดการภาครัฐ หรือว่าการปรับพัฒนาเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เนี่ย ครับเพราะทุกคนเป็นส่วนประกอบสำคัญขององค์กรนะผมว่าหน้าที่เราเนี่ยที่ก็คือต้องสร้างความศรัทธาความไว้ใจกับทีมไม้กับระบบครับผมว่าจริงแล้วผมก็เชื่อว่าระบบราชการก็ยังมีความจำเป็นเราอาจจะเล็กลงแต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นผมว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญที่จะเรียนรู้แล้วผมว่า ก็ขอให้ทำมีคำหนึ่งที่ผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งนะฝากไว้ชื่อติ้งเกมติ้งเกมติ้งเกมคือก็คือคิดใหม่คือให้สงสัยในความรู้ที่ตัวเองมีให้ยำเกรงความไม่รู้ก็พยายามอัปเดตความ ความรู้ตัวเองให้ทันสมัยครับเพราะสุดท้ายแล้วจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวถ้าเราปรับความคิดได้ เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เราเปลี่ยนองค์กรได้แต่ทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดเป็นหลักทั้งทุกคนเป็นองค์ประกอบสำคัญทุกทุกอย่างเริ่มมาจากจิตเริ่มจากความคิด แล้วก็อัปเดตตัวเองฮะให้ทันสมัยอยู่ตลอด แล้วผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่อยู่ในการตลอดชีวิตหรอกเราจะมีการเปลี่ยนหน้าที่ไป การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องสำคัญ ช่ครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องในนามของสำนักงานปยปนะครับสำนักงานกพลสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะท่านชัดชาติมากครับสิ่งที่ท่านให้กับกับ มุมมองความเห็นข้อแนะนำกับพวกเราเนี่ยผมไม่รู้จะตัดต่อยังไงนะครับแต่ผมเข้าใจนะครับอย่าเชื่อที่ผมพูดนะโอเคคือต้องเอาไปคิดต่อบางอย่างมาไอทูไปผิดนั่นหมายถึงเี่ยเราบอกต้องติ้งเกณฑ์อ่ะต้องสงสัยในสิ่งที่เราได้สั่งด้วยแล้วขอบคุณที่ให้เกียรติครับขอบคุณนะสิ่งที่สิ่งที่ท่านให้เนี่ย เดี๋ยวมันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยน ความเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อไปต้องมีคิดเชื่อจริงๆ ได้ครับคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ ท่านท่านชัดชาติท่านท่านจะเรียกพี่ป๊อกพี่ป๊อกไม่ไม่ใช่ใครนะคือคือผมผมเองนะฮะแล้วก็ท่านท่านพูดว่า mindset เป็นเรื่องสำคัญนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านบอกว่าท่านพูดในตอนท้ายว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดของเราเองนะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เราเราควรจะแลกเปลี่ยนกัน ผมผมต้องขออภัยท่าน ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่อยู่ทางออนไลน์ฮะคือเรามีข้อขัดข้องทางเทคนิคหน่อยคือเดิมเนี่ยเราเราคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์เนี่ยไม่ไม่เกิน 400 คนนะแต่ตอนนี้เข้ามาเกินพันแล้วนะ แล้วก็ดังนั้นเราต้องเราต้องเราต้องอะไรอะเราต้องทำช่องทางของการ บริหารจัดการเนี่ยประชุมออนไลน์ใหม่นะทั้งทั้งผ่านทางระบบเฟซบุ๊กแล้วก็ระบบทาง YouTube หรืออะไรต่างๆกันนะอาจจะมีข้อข้อขัดข้องหน่อย ซึ่งก็จะมีผลต่อการรันไอ้ไอ้เซดูของของที่เราจะทำตรงนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเนี่ยในในห้องที่อยู่ที่ศูนย์ราชการเนี่ยที่เพื่อนๆมากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆนปลทั้งหลายเนี่ย ดังนั้นเพื่อเพื่อการบริหารจัดการเวลาเนี่ย ผมจะขออย่างนี้ได้ไหมฮะ ตอนนี้ประมาณเป็นเวลาประมาณสี่สิบโมงสิบนาทีแล้ว ผมผมขออนุญาตพักเบรกนะฮะสำหรับน้องน้องงกับเพื่อนๆปยปที่อยู่ในในศูนย์ศูนย์ราชการเนี่ย แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะ พร้อมกับขออนุญาตใช้เวลาประมาณ 15 นาทีนี้ปรับเรื่องของเทคนิคของการประชุมออนไลน์ด้วย เราจะมาเริ่มต้นเซสชันตรงเวลานะฮะที่10นาฬิกา30 นาทีที่ท่านธนวัฒน์สุธรรมพันธ์ท่านจะมาท่านจะมาด้วยตัวเองนะฮะตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างเดินทาง ก็กรุณาตรงเวลาแล้วก็มามาต้อนรับท่านด้วยกันด้วยท่านธนวัฒน์จะพูด 10 โมงครึ่งถึง 11นาฬิกา15นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ผมจะรันเทปที่สัมภาษณ์ดรกอบศักดิ์ภูตะกูลต่อ แล้วก็คาดหวังว่าถ้าจะมีมีเวลาเหลืออีก เล็กน้อยเนี่ยสักประมาณ 15หรือ 20 นาทีก่อนที่จะพักเบรกเนี่ย เดี๋ยวเรามาดิสคัสกันนะฮะ ถ้าอย่างนั้นผมผมขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวเริ่มต้นอีกที 10โมงครึ่งตรงนะฮะขอบพระคุณครับ